สำหรับประโยค好主意那我现在走吧แปลว่าเป็นความคิดที่ดี ไปกันเลยไหมคำว่า好แปลว่าดีคำว่า主意แปลว่าความคิดคำว่า那แปลว่านั้นคำว่า我们แปลว่าพวกเราคำว่า现在แปลว่าขณะนี้คำว่า走แปลว่าไปคำว่า ปะเป็นคำที่ช่วยเสริมน้ำเสียงมักใช้ประโยคเชิญชวนให้ทำอะไรร่วมกัน สำหรับประโยคหมายเต้นแปลว่าคิดเงินด้วย สำหรับประโยค好的夫人一共五百泰铢แปลว่า ได้ครับคุณผู้หญิง ทั้งหมด 500 บาทคำว่า好的แปลว่าได้ค่ะคำว่า夫人แปลว่าคุณผู้หญิง คำว่าหงแปลว่าทั้งหมด คำว่า五ยแปลว่าห้าร้อยคำว่าไถ่จู แปลว่าบาทหรือเงินไทย